วันนี้มาเกมการูด้าเจมส์นะคะ มาตามหาเพชรซาอุกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ หมุนหนักๆไปเลยนะคะอยู่ที่แปดรอยสุดบัวไปเลยจ้ามาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะหาเพชรซาอุเจอหรือเปล่าโอ้ my god ยังไงฟีสปินมาโอ้ my god LMG ไม่เท่าไหร่ก็ฟีสปินมาจ้าสามตัวปัวปัิดหมุนไปเลยค่ะมาดูกันเขาวันนี้จะเจอเพชรซาอุกันหรือเปล่า มาแล้วจ้าโอ้อันแรกตัววายมาแล้วจ้าสามร้อยยี่สิบคูณคูณหนึ่งไป้จ้าหกร้อยเก้าสิบแปดหมุนนี่ไง มาแล้วโอ้ยคูณสามอีกเจ็ดหมุนยังไงขอ หน่อยมาแล้วจ้าตัววายร้อยยี่สิบไปแล้วมา ตัววายมาอีกแล้วคูณสามปุ๊บตัวยั่วๆไปเลยคูณหกแล้วจ้ามาแล้วอีกหกหมุนคูณหกมาแล้วคูณหกคูณหกมาแล้วจริงจริงยั่วจริงๆมาแล้วโอ้ยตัววายมาไม่ยังแบบนี้ ะเหลืออะไรเพชรตาอบมาไหมโอ้ยบุษราคำยั่วยัวมาก โอ้ไม่กอมาโ้ยมามาคูณเก้าไปเลยห้าสี่สี่ศูนคูณเก้าโอ้ยบิ๊กวินไปเลยจ้ายังไงบิ๊กวินเมกะวินซูเปอร์เมกะวินสี่แปดเก้าหกศูนย์ยั่วจริง ๆ ไม่เคยให้ผิดหวังจริงๆเลยเว็บนี้ยั่วจริงๆใหม่สี่หมุนใหม่ไงอย่าเพิ่งหยุดขอใหม่แล้ว โอ้ยตัววายคูณสิบสองไปแล้วจ้าสองหมุนสุดท้ายขอยั่วๆหน่อยจ้ามาเลยโอ้ยยังไง โอ้ยมาแล้วจ้ะคูณสิบห้าไปแล้วย่อยมันอีกหมื่นสองโอ้ยย่อยจริงๆมายังไง มาไหมมาไม่ยังไง หมื่นสุดท้ายอย่าให้วุดอย่าให้วุดตัววายมาแล้วยังไงโอ้ยโททวิน มาดูโททวินกันเลยค่ะ วันนี้เทสรซาอุฟาไป